ครับ สวัสดีครับ นี่ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับ คราวนี้จะมาพูดถึงตัวอย่างที่มีการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปใช้งานในองค์กรต่างๆนะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ หรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ Data i n t e r c h a n g e หรือ EDI นะครับเป็นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับส่งเอกสารจากหน่วยงานหนึ่ง ไปอีกหน่วยงานหนึ่งหรือจาก องค์กรหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งผ่านทางระบบเครือข่ายเช่นอาจจะผ่านทางระบบเครือข่ายทางโทรศัพท์เคเบิลดาวเทียมนะครับแทนการส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์หรือให้พนักงงานเดินเอกสารให้นะครับ โดยระบบ EDI เนี่ยจะต้องใช้ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานทางธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สำหรับมาตรฐาน EDI ในประเทศไทยเนี่ยถูกกำหนดขึ้นโดยศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่นำนำเอาระบบนี้มาใช้ในมาตรฐานของ EDI ซึ่งตัวอย่างของเอกสารที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบ EDI เนี่ยเช่นใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสนอราคา ใบกำกับสินค้านะครับหรือใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีก็ตามครับซึ่งบริษัทผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรือ EDI เนี่ยเป็นองค์กรที่ให้บริการ EDI เฉพาะ โดยเฉพาะเลยครับ เช่น การให้บริการการค้าระหว่างประเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ของทั้งของภาครัฐและเอกชน อาจจะได้แก่ตัวอย่างนะครับ ก็คือกรมศุลกากรการบินไทยจำกัดมหาชน หรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการค้าต่างประเทศ ตลอดจนผู้ใช้งานภาคเอกชนนะครับ ซึ่งระบบเนี่ย มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อมีการนำระบบ EDI ไปใช้งานเนี่ย ประโยชน์ก็มีมากมายนะครับ เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้าน การจัดส่งเอกสารนะครับ โดยที่แทนี้ว่าจะใช้เปลืองค่ากระดาษส่งเอกสารเปลืองค่าส่งเอกสารเป็นเล่มๆนะครับ หรือต้องจ้างพนักงานไปส่งเอกสารเฉพาะนะครับ 2. ลดระยะเวลาในการทำงานในการป้อนข้อมูลทำให้มีความถูกต้องและลดความผิดพลาดของการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะครับ ก็คือว่าเวลาเราส่งผ่านทางระบบ e-day เนี่ย แน่นอนว่ามันมีการบันทึกเอาไว้ด้วยว่าเราส่งไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับ เราสามารถ ลิสต์รายการของการส่งออกไปได้ แล้วก็ลดระยะเวลาก็คือว่าพอเราส่งไปปั๊บมันจะถึงเลย โดยที่แบบไม่ต้องรอ2-3วันหรือ2-3ชั่วโมงกว่า เอกสารจะไปถึงอีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องรอเขาตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งกินเวลารวมหลายหลายชั่วโมงหลายวันอาจจะเป็นเดือนนะครับ แถมว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารนะครับ อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าต้องรอแต่ว่าเราไม่ต้องรอละเพราะว่าอาจจะให้เวลาที่ เร็วขึ้นนะครับ อาจจะเมื่อก่อนเนี่ยติดต่อระหว่างจังหวัดเนี่ยอาจต้องใช้เวลาสักสามวัน แต่เป็นว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงนาที หรือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง แล้วข้อที่4นะครับคือสำคัญมากคือลดภาระการใช้จ่ายด้านเอกสารก็คือด้านกระดาษต่างๆนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคือ แก้ปัญหา อุปสรรคทางภูมิศาสตร์และเวลา ก็หมายความว่า บางพื้นที่ที่เราจะต้องเอาเอกสารไปส่งเขา หรือว่าเราต้องเอาข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นเปเปอร์เนี่ยไปให้เขาเนี่ย มันจะต้องเดินทางไปที่ที่ไกลและอาจจะทุรกันดารแต่ถ้าใช้ระบบ EDI เนี่ยครับเข้ามาเข้ามาช่วย แทนที่ว่าเราจะต้องไปด้วยตัวเอง หรือต้องส่งพนักงานออกไปใช้เวลาหลายวันข้ามเขาหลายลูกข้ามในน้ำลำธารอะไรก็แล้วแต่ เมื่อมีระบบเครือข่าย ถ้ามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนี่ยแล้ว ก็มีการนำพาณิชย์เทคนิคระบบ EDI เข้ามาช่วย การส่งเอกสารพวกเนี้ยจะกลายเป็นเรื่องแค่ไม่กี่วินาทีก็ถึงปลายทางนะครับ ต่อมาเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่นำมาใช้นะครับ ก็คือบาร์โค้ดหรือรหัสแท่ง ถ้าเกิดจากการที่ว่านักศึกษาครับได้ได้ไปไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะเห็นของสินค้าแทบทุกชนิดจะมีนอกจากจะมีชื่อสินค้าราคาแล้วเนี่ย มันก็จะมีบอกว่าเนี่ยสินค้าชิ้นนี้จะมีบาร์โค้ดแตะอยู่ตลอดนะครับ ลักษณะของบาร์โค้ดครับคือเป็นแท่งขาวขาวสลับดำนะครับมันเป็นระบบสัญลักษณ์หรือจะเป็นเครื่องหมายประจำตัวของสินค้านะครับ ซึ่งเป็นรหัสประเภทหนึ่งครับป็นเป็นภาษาสากลที่ยอมรับกับทั่วโลก ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงประเทศผู้ผลิตหรือชนิดของสินค้านั้นๆ หรือราคาของสินค้านั้นๆเพื่อง่ายและสะดวกแก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายนะครับในการจัดเก็บผลิต หรือแม้กระทั่งการจำหน่ายออก ออกไปจากร้านค้าหรือจากผู้ขายนะครับ ต่อมานะครับเทคโนโลยีอันหนึ่งก็คือที่ที่นำมาใช้คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลอิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราส่งจดหมายหากันเราจะเขียนจดหมายนะครับ จดหมายเวลาเราเขียนเนี่ยกว่าจะเขียนเสร็จ กว่าจะไปหาซองมาใส่ กว่าจะไปสแตนแล้วไปที่สำนักงานไปรษณีย์นะครับพวกเนี้ยเราก็จะใช้เวลานานยิ่งจดหมายไปไกลๆระหว่างประเทศ ก็จะยิ่งนานอาจจะเป็นเดือนนะครับอาจจะเวลาหลายเดือนนะครับแต่ด้วยความทันสมัยก้าวล้ำของเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอีเมล จะมีส่วนสำคัญในการช่วยดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือหรือรูปภาพนะครับแทนการจดหมาย แทนการส่งจดหมายเป็นกระดาษนะครับแลยการรับส่งเนี่ยเป็นการส่งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งจาก จุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับ จะคล้ายๆกับอีดีคล้ายกันนะครับก็คือสามารถไปยังทุกๆที่ขจัดปัญหาเรื่องอุปสรรคทางด้านพื้นที่และเวลาได้นะครับ 4. นะครับ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะใช้ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์นะครับ เนื่องจากว่า ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะมีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันนะครับ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อทั่วโลกเลยนะครับ จึงทำให้เกิดการสื่อสารเลขเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเสรีและทั่วโลก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่เติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมากครับ ยิ่งมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากเพียงใด ก็ยิ่งมีการทำให้ระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้นนะครับ จะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราสามารถเข้าถึงโลกแห่งอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทุกเวลาและความเร็วในการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนมากที่จะมีการจำกัดการเข้าถึงจะอยู่เฉพาะกลุ่มเมืองขนาดใหญ่ แล้วก็อาจจะอยู่เฉพาะในบางองค์กรหรือบางบริษัทเท่านั้นนะครับ แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่บ้านนะครับ เราก็สามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้ เราอยู่ ข้างนอกเราใช้มือถือเนี่ยเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางระบบเครือข่ายทางมือถือได้อย่างง่ายดายนะครับ และสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ร่วมกันที่ขาดไม่ได้เลย คือ World Wide Web นะครับ World Wide Web หรือ WWW ที่เราเห็นกันง่ายๆเวลาเราเข้าไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดบนโลกแห่งอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ เพราะว่ามันจะเป็นการแสดงคอนเทนต์ต่างๆ ที่เอามาเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับ การแสดงสารสนเทศต่างๆ มากมายเนี่ย อย่างเช่นนิตยสารออนไลน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับ หรือข้อมูลทางด้านการกีฬาการศึกษา แม้กระทั่งเราดู YouTube เราหาเราหาข้อมูลความรู้ หรือแม้แต่แม้แต่กระทั่งว่ามันผมผมอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งรุ่นเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้มันจะดีไหม ผมก็ขี้เกียจเดินไปที่ร้านใช่ไหมครับ ผมก็เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมา จากนั้นเนี่ยผมก็ทำการค้นหา ว่าดูต้องการดูบททดสอบ หรือ รีวิวโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มันดีไหมว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเรามีตัว เนี่ยโอเว็บเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเสนอคอนเทนต์ให้เราเห็นว่า อ๋อ มันเป็นอย่างนี้ มันจะช่วยในการให้เราตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งตัวร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อหัวข้อก่อนนะว่า เราอ่ะร้านค้าเรามีหน้าร้านก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถขายสินค้าหรือขายบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ย ถ้าเรามีคอนเทนต์นำเสนอผ่านทางระบบ w w w นะครับจะช่วยให้เราสามารถขายสินค้าหรือบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น จากแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมีลูกค้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 500 คนนะครับเข้ามาใช้บริการของเราต่อเดือน แต่ปัจจุบันถ้าเกิดเราใช้ระบบนี้เข้ามาเนี่ยเราอาจจะได้เพิ่มขึ้นเป็นพันสองพันคนก็ได้ เพราะแทนที่ว่าเราจะหาลูกค้าได้เฉพาะบริเวณที่เราตั้งร้านกลายเป็นว่าเราสามารถหาลูกค้าได้เยอะขึ้นจากพื้นที่อื่น ๆนะครับ จะสังเกตได้ว่าจะมีหลายส่วนนะครับหลายบริษัทนะครับต้องการขยายกิจการต้องต้องการขยายสาขาแต่เนื่องจากการลงทุนกิจการในสาขาเพิ่มหน้าร้านเนี่ย มใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับ ดังนั้นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้สื่อนะครับพาณิชยเทคนิคออนไลน์ ตัวนี้แทนก็คือแทนที่ว่าเราต้องมีหน้าร้านร้านค้าแค่ว่าเราไม่ต้องมีละเราก็ขายผ่านออนไลน์เรานะเราขายหน้าร้านด้วยเราขายผ่านออนไลน์ด้วยร้านร้านค้าผมเนี่ยซัวตั้งอยู่อยู่ที่เชียงใหม่ ลูกค้าอยู่ที่ยะลานะครับ ถ้าปกติเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาหน้าร้านเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้สื่อพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาช่วย แล้วแทนที่ว่าเราจะต้องไปเปิดสาขาที่ยะลาเราก็ไม่จำเป็นละใช่ไหมครับทางผมเนี่ยก็ทำการจัดตั้งคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ขึ้นมา แล้วให้ผู้ใช้บริการผ่านเข้าทางเบอร์วายนี่แหละผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขาก็จะเห็นคอนเทนต์ที่เราตัดสินว่า เรามีโปรดักต์อย่างนี้นะ เรามีบริการอย่างนี้ เขาสนใจเขาก็สามารถที่จะซื้อสินค้าหรือซื้อบริการของเราผ่านทางระบบพาณิชย์อิทนได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนเรื่องการจ่ายเงินนี่ก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือการออกใบเสร็จให้ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ผู้ให้บริการนะครับหรือผู้ขายสินค้า ส่วนผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์เรื่องความสะดวกสบาย ในที่ว่าเราจออกไปจากบ้านไปซื้อของไกลว่าเราไม่ต้องละเราก็ซื้อผ่านออนไลน์แล้วเราเราเอาของมาส่งเราที่บ้านนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับหัวข้อหน้า สวัสดีครับ